สำหรับประโยค请稍等为您送餐大概十分钟แปลว่ากรุณารอประมาณ10นาทีค่ะคำว่า请แปลว่าขอ稍等แปลว่ารอหน่อย ภาษาจีนจะวางคำว่า稍ซึ่งแปลว่าหน่อยและเป็นคำขยายกริยาไว้หน้าคำกริยาคำว่า为您แปลว่าให้ท่านหรือให้คุณคำว่า ส่งฉันแปลว่าส่งอาหารคำว่าตาไก่แปลว่าราวๆหรือประมาณคำว่าสิบภาษาจีนอ่านว่าชิคำว่าเซนจงแปลว่านาที